สวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการเซตอัพค่าไบออดนะครับให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำงานอย่างถูกต้องนะครับในบทนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ ที่เป็นระบบปฏิบัติการนะครับ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมอื่นๆนะครับซึ่งได้รันอยู่บนตัวระบบปฏิบัติการนะครับนั้นตัวระบบปฏิบัติการที่ว่านี่ก็คือ Windows นะครับซึ่งใน คลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตการติดตั้งตัว Windows 7 นะครับ ซึ่งจะมีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรโปรดติดตามครับ สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถึงกระบวนการติดตั้งตัว Windows 7 นะครับ ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่เราสาธิตในการ ติดตั้งระบบปฏิบัติการในวันนี้นะครับ เราเลือก Windows 7 นะครับ ซึ่งพอเราใส่แผ่นไปแล้วนะครับ ก็จะมีการอัปโหลดไฟล์นะครับ Copy ไฟล์เพื่อที่จะทำการติดตั้งนะครับ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่โหลดไฟล์เบื้องต้นนะครับ ที่จะใช้ในการติดตั้งนะครับ แล้วก็เข้าสู่หน้าจอการติดตั้งหน้าจอแรกนะครับ ก็จะเข้าสู่หน้าจออการติดตั้ง Windows 7 นะครับ ที่เราเรียกว่าหน้าจอ Setup is Starting นะครับก็จะเริ่มกระบวนการแรกนะครับ ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานะครับ ซึ่งตัวระบบปฏิบัติการ Windows 7 ก็เป็นตัวระบบปฏิบัติการหนึ่งนะครับ ที่นิยมใช้กันอยู่นะครับ พอเข้าสู่หน้าจอการให้เลือกว่าจะเลือกออปชันหรือ Operating System ที่เราจะเลือกเนี่ยในตัวแพ็กเกจของ Windows 7 เนี่ยมีให้เลือกหลายตัวนะครับ ก็ตั้งแต่ Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic นะครับ Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate Windows 7 Home Basic นะครับโฮมพรีเมียม แต่ต่างกันตรงที่สถาปัตยกรรมที่เป็น x86 หรือ x64 นะครับ เดี๋ยวเราจะเลือกเป็น Windows 7 Ultimate x64 นะครับตัวนี้นะครับ แล้วเราก็คลิก next นะครับครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการ เข้าสู่หน้าจอ installing window s นะครับ ก็คือในกระบวนการ copy ไฟล์นะครับ copy ไฟล์เข้าสู่ระบบนะครับซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ ในกระบวนการนี้ซึ่งมีด้วยกัน 5 ขั้นตอนนะครับนั่นคือการ copy ไฟล์ Windows นะครับการการแตกไฟล์ของตัวไฟล์ Windows ที่จะไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็การติดตั้งตัว คุณสมบัติเสริมการติดตั้งตัวอัปเดตนะครับ และเมนูสุดท้ายก็คือเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง Windows นะครับ นั่นก็คือเมนู completing installation นะครับ อาจจะต้องใช้เวลานะครับ ในกระบวนการนี้เราก็สามารถนั่งรอได้นะครับอ่านะครับ ถึงจังหวะนี้แล้วเพื่อเมื่อ install เสร็จแล้ว 5 ระดับนะครับ Windows จะทำการ restart เครื่องตัวเองนะครับหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็เข้าสู่กระบวนการ Set up Updating Registry นะครับ ตรงส่วนนี้ระบบจะทำงานอยู่ข้างในนะครับ แล้วก็เข้าสู่หน้าหน้าเดิมนะครับ Set up ตัว Installing Windows อีกครั้งหนึ่งนะครับ จังหวะนี้เราก็รอสักครู่นะครับ กระบวนการติดตั้งตัว Windows เนี่ยนะครับใช้เวลาในการติดตั้งทั้งหมดประมาณ 30 นาทีนะครับ แต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมได้ทำการตัดต่อนะครับตรงช่วงที่ระหว่างรอนะครับ เพื่อให้กระชับในเรื่องของตัวคลิปวิดีโอนะครับ ให้ให้กระชับขึ้น ดังนั้น เวลาเราติดตั้งจริง ๆนะครับ ก็จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีนะครับ ต่อการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้นะครับ ซึ่งผู้เรียนสังเกตดูการติดตั้งตัว Windows นะครับ จะมีกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากนะครับ สามารถที่จะติดตั้งด้วยตัวเองได้นะครับ หลังจากที่เราได้เเรียนในบทที่แล้วมานะครับนั่นคือเรื่องของออการประกอบเครื่องนะครับ แล้วก็การเซตอัพตัวไบออดนะครับ เพื่อเตรียมพร้อม นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไว้สำหรับใช้ในการทำงานนะครับ แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนะครับ ซึ่งตัวซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการตัวนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานของการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งเดี๋ยว ในคลิปถัดไปเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ นะครับ ซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานทั่วไปและใช้งานเฉพาะด้านนะครับ ดังที่กล่าวอยู่ในบทเรียนนะครับนะครับ ทีนี้เข้าสู่กระบวนการรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับ กระบวนการนี้ก็จะเป็นการ preparing นะครับ คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะพร้อมที่จะใช้งานในครั้งแรก นะครับของการติดตั้งตัว ซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนะครับ ซึ่งเราได้ยกตัวอย่างขั้นตอนการ ติดตั้งระบบปฏิบัติการตัวที่เป็นที่ใช้งานกันในปัจจุบันก็คือตัว Windows 7 นะครับ ตรงขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของการ ตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับ ดังนั้นเราก็ตั้งชื่อ หรือไม่ตั้งชื่อหรือว่าที่เขาตั้งให้มาแล้วนะครับ default มาแล้วคือ PC ตัวนี้เราก็สามารถที่จะคลิก next ต่อไปได้นะครับจะมาในส่วนของตัวช่วยในการที่จะป้องกันตัว Windows ในการทำงานนะครับป้องกันการบุกรุกนะครับมันก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับ สัสามเมนูนะครับนั้นเราเลือกแบบที่ 3 แล้วกันนะครับ เราค่อยมาเซตอัพทีหลังนะครับ a มีเดเตอร์นะครับ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการเซตอัพตัวอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับเราก็จะเลือกเป็นโฮมเน็ตเวิร์กนะครับโอเคแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ เพื่อระบบจะทำการค้นหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่อยู่ในเครื่องนะครับ หลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นกระบวนการ รอตรงส่วนนี้เพื่อที่จะสตาร์ทเข้าสู่การใช้งานตัว Windows นะครับซึ่งกระบวนการนี้เราเรียกว่า Windows is finalizing your setting นะครับตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ ถัดมาหน้าจอนี้ก็คือเข้าสู่หน้าจอของตัว Windows นะครับระบบก็จะทำการรีสตาร์ท เครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ติดตั้งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับ พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการใช้งานนะครับตัวระบบปฏิบัติการ Windows 7 ที่เราติดตั้งไว้นะครับกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการรีสตาร์ทเครื่องนะครับกระบวนการนี้ก็เป็นการเตรียมหน้าจอนะครับไว้สำหรับให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานนะครับที่เราเรียกกระบวนการนี้ว่า preparing your desktop นะครับก็คือ กำลังเตรียมหน้าเดสก์ท็อปสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับของ Windows 7นะครับก็จะมีเสียงเกิดขึ้นนะครับเป็นการเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการติดตั้งตัว Windows นะครับซึ่งก็จะมีหน้าตาเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็มีหน้าตาทากบาร์ด้านล่างนี้นะครับพร้อมจะให้ผู้ใช้ได้ใช้งานนะครับเป็นอันเสร็จสิ้น กระบวนการติดตั้งตัว Windows 7 นะครับ และในบทถัดไปนะครับในคลิปวิดีโอถัดไป เนี่ย เราจะเรียนรู้เรื่องของการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับ ที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับ เพื่อที่จะใช้งานนะครับ แล้วก็ติดตั้งลงบนตัว Windows 7 นี้แหละครับนะครับดังนั้นขอให้ติดตามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับรับคลิปวิดีโอที่ ผ่านมาในในบทนี้นะครับในเรื่องของการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการ ก็คือที่เราเลือกในคลิปนี้ก็คือ Windows 7นะครับ ซึ่งกระบวนการติดตั้งก็ดูแล้วก็ไม่ไม่ยากใช่ไหมครับในเรื่องของการติดตั้งกระบวนการติดตั้งต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานหรือว่าผู้เรียนทั่วไปคิดว่าน่าจะ จะทำได้นะครับซึ่งก็ไม่ยากมากนะครับ แล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน หรือว่าประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของตัวเองนะครับ ซึ่งในบทต่อไปเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของอการติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่จะใช้งานด้านต่าง ๆ ซึ่งการติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็จะรันอยู่บนซอฟต์แวร์ซิสเต็มซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการครั้งหนึ่งนะครับโปรดติดตามนะครับ